ำหรับประโยค Tidak apa-apa, Bu. Anda akan datang dan mengambilnya dua jam lagi kan? คำว่า Tidak. แปลว่าไม่คำว่า Apa-apa. แปลว่าไม่มีอะไรคำว่า Akan แปลว่าจะคำว่า datang แปลว่ามา คำว่า mengambilnya แปลว่า หยิบมันไป ในที่นี้คือรับกระเป๋าไป คำว่า kan แปลว่า ถูกต้อง คำว่า lagi แปลว่า อีกครั้งสำหรับประโยค iya bu terima kasih แปลว่าใช่ คุณผู้หญิง ขอบคุณ